ความงดงามในศิลปะอิสลามคือลวดลายการตกแต่งจากรูปทรงของธรรมชาติ ดอกไม้ พันไม้นานาชนิด พันไม้นานาชนิด ตลอดจนลวดลายเลขาคณิต ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการวาด หรือแสดงเรือนร่างของมนุษย์หรือสัตว์ โดยเฉพาะงานศิลปะอิสลาม ในรูปแบบของอักษรอาหรับประดิษฐ์ หรืออาราบิกคาลิกราฟีที่นำถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้า หรือวจนะของท่านศาสดามูฮัมมัดขอความสันติจงประสบแด่ท่าน มาเขียนได้อย่างสวยงาม และแฝงไปด้วยคุณค่าอย่างสูงส่ง ในสมัยราชวงศ์โมกุล การประดิษฐ์อักษรแสดงถึงความรู้ที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการสร้างทัชมาฮาล อักษรอาหรับประดิษฐ์ถูกประดับประดาไว้อย่างวิจิตรบรรจง ผสมผสานเข้ากับลวดลายเลขาคณิตที่สลักลงบนหินอ่อน บริเวณด้านกรอบประตูด้านหน้าของทัชมาฮานซึ่งเป็นถ้อยคำจากคัมภีร์อัลกุรอาน ในสมัยอุสมานียะ หรือที่รู้จักกันในนามของอาณาจักรออตโตมันในประเทศตุรกี วิทยาการด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยนี้มีชื่อเสียงมาก เรียกได้ว่าเปิดปฐมบทแห่งความรุ่งโรจน์ด้านศิลปะอิสลาม และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะวิทยาการด้านการเขียนอักษรอาหรับประดิษฐ์ ซึ่งชาวตุรกีไม่เพียงรับเอาความรู้ด้านการเขียนอักษรอาหรับประดิษฐ์ แต่ยังมีการพัฒนาการจากรูปแบบพื้นเมืองดั้งเดิม ให้เป็นอักษรประดิษฐ์รูปแบบใหม่ๆ ดังนั้นการประดิษฐ์อักษรอาหรับ จึงถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างสูง และได้นำไปใช้ประดับประดาอย่างพระราชวัง มัตราซาและมัสยิด การเขียนอักษรอาหรับประดิษฐ์หรือคอดอาหรับ มีรูปแบบต่างๆ ตามแต่ศิลปินผู้เขียนได้สร้างสรรค์ออกมา บ้างก็มีการนำลวดลายอารเบสเข้ามาตกแต่งอย่างอักษรอาหรับประดิษฐ์ การออกแบบในลักษณะนี้เพื่อสนองความต้องการที่บ่งบอกถึงรสนิยม และสร้างความประทับใจในความสวยงามแก่ผู้พบเห็น การสร้างสรรค์ในแบบกอนซัร เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ โดยการสร้างอักษรประดิษฐ์ที่มีขนาดใหญ่ โดยพื้นที่ด้านในของอักษรมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายของดอกไม้ พันไม้ หรือแม้กระทั่งการนำลวดลายเลขาคณิตเข้ามาร่วมด้วย การออกแบบลักษณะนี้ต้องคำนึงถึงการจัดวางองค์ประกอบ ให้มีความสมดุลทำให้เกิดความสวยงามน่ามองอย่างยิ่ง เทคนิคในการออกแบบอักษรอาหรับประดิษฐ์ในลักษณะต่อไปคือ มารยา หรือเรียกอีกอย่างว่า มุชันนา เป็นเทคนิคการกลับด้านกระจก ซึ่งลักษณะการวางองค์ประกอบของอักษรมีความสมดุลกันทั้งขวาและซ้าย เสมือนการเขียนสะท้อนผ่านกระจก นอกจากนั้นศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่า การสร้างสารรค์เป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า นั่นหมายถึงการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต เช่น คนหรือสัตว์ มุสลิมจึงหลีกเลี่ยงการสร้างรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการวาดรูปคนหรือสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเทียบเคียงของการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า จึงได้นำเอาลวดลายต่างๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะขึ้นแทนที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบของศิลปินก็มีการประดิษฐ์อักษรขึ้น ภายใต้โครงร่างหรือรูปร่างของมนุษย์ นก หรือสัตว์ต่างๆ เช่น การประดิษฐ์อักษรของศิลปินชาวตุรกี ซึ่งมีทักษะและความชำนาญ ในการสร้างฟอร์มเพื่อให้เกิดโครงร่าง และนำถ้อยคำต่างๆ ใส่เข้าไปเพื่อให้มีความหมาย การสร้างสรรค์ในลักษณะนี้ใช้ทักษะการหมุนตัวอักษร เพื่อให้อยู่ภายใต้โครงร่างตามที่ต้องการ โครงร่างของสัตว์ต่าง ๆ ที่ศิลปินชื่นชอบและนำมาสร้างสรรค์ได้แก่ สิงโต นกยูง และนกกระสา เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการจัดองค์ประกอบ ให้อยู่ภายใต้รูปทรงของผลไม้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ และที่สำคัญคือในงานด้านสถาปัตยกรรม ถูกประสงค์อันนี้ก็เพื่อสื่อถึงความหมายทางด้านศาสนา แต่จัดองค์ประกอบให้อยู่ภายใต้ถ้อยคำจากศาสนา ภาพที่มีโครงร่างของนกกระสา มีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นอย่างมาก ภายในโครงร่างบรรจุถ้อยคำความว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ หรืออักษรอาหรับประดิษฐ์ที่อยู่ในโครงร่างของสิงโต เป็นการใช้หมึกวาดลงบนกระดาษในปีคริสตศักราช1913 ในสมัยอาณาจักรออตโตมันแห่งตุรกี ภาพเหล่านี้เปรียบเสมือนภาพวาดที่ใช้เล่าเรื่องราวของศิลปินได้อย่างสร้างสรรค์ ออกแบบได้อย่างกลมกลืน ความสวยงามของโครงสร้าง และองค์ประกอบที่จัดวางไว้อย่างลงตัวทำให้อักษรอาหรับประดิษฐ์ที่อยู่ในฟอร์มของสัตว์นานาชนิดเหล่านี้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก แต่นอกจากนั้นถ้อยคำที่บรรจุอยู่ภายในโครงร่าง ยังล้วนเปลี่ยนไปด้วยความหมายสำคัญ ลักษณะการเขียนอักษรอาหรับอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือการเขียนแบบทรุงราเป็นการเขียนของตราประดับของราชวงศ์ในสมัยออตโตมัน การเขียนลักษณะนี้มีลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะตัว มีความหรูหราและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในราชสำนักในสมัยออตโตมัน ดังนั้น การสร้างสรรค์ลวดลายอักษรอาหรับประดิษฐ์หรืออาราบิก a l ล i g r a p h เป็นหนึ่งในศิลปะอิสลามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามเหล่านี้ นอกจากมุสลิมแล้ว ผู้พบเห็นยังได้ซึมซับไปกับความงาม และเสน่ห์แห่งอักขระอักษรอาหรับ